เราจะพาทุกคนไปทานอาหารค่ะชาบูนะคะทุกคนชื่อว่าร้านดาดาชาบูชาบูบุฟเฟ่ค่ะ อยู่ที่เออร์ไวน์แคลิฟอร์เนียค่ะ เดี๋ยวร้านเป็นยังไงเราจะไปดูกันนะคะ เราออกมาฟรีเวงกันแล้วนะทุกคน นี่คือวิวถนนข้างทาง ในวันเสาร์ ซึ่งถือว่ารถไม่ติดเท่าไหร่นะคะ เขาน่าจะไปที่อื่น ไว้เพื่อไม่ให้แบบว่ามองเห็นบ้านแล้วก็ไม่เป็นอันตราย กับบ้านที่อยู่ติดซีวีนะคะทุกคนนี่ เรากำลังจะออกไปแล้วครับ อันนี้คือถนนโคลเวอร์ค่ะ คนดู อันนี้เป็นเหมือนพวกสโตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่า different จากที่นั่นมากเลย เพราะว่าเขาทำด้วยไม้นะทุกคน อ๋อถึงแล้วค่ะ ฉันนึกว่าโรงเรียน อ๋อ yeah I see this ทุกคน เรากำลังจะมาถึงหน้าร้านแล้วเห็นไหมเนี่ยดาดาชาบูชาบู เดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูว่าเป็นยังไงหาที่จอดรถกันกันก่อนค่ะทุกคน มาค่ะทุกคน วันนี้เราจะพาทุกคนไปทานนะคะ ชาบูชาบูค่ะ ชื่อว่า ดาด้าชาบูชาบูค่ะทุกคน ที่เอวายแคลิฟอร์เนียค่ะ let's go ันนี้คือดาร่าชาบูชาบู ทุกคนดูค่ะ 1 คนนะคะ อยู่ที่ 32.99เหรียญ about is uh 1,000 ตีไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นราคาให้ทุกคนนะคะ ก็คือหัวหนึ่งประมาณเท่านั้นนะคะที่ร้านก็คือ มือนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูบุฟเฟ่ต์ของเราที่แบบว่าเยอะมาก เยอะเยอะที่สุดเลย เราจะไปดูว่ามีอะไรให้ทานกันบ้างนะคะทุกคนโอ้อันนี้คือพริกต่าง ๆ ค่ะ ทุกคน ใครชอบพริกแบบเผ็ดพริกไม่เผ็ด you want อ๋อโอเคอุ้ยนี่ไงทุกคนเราสามารถทำได้ mix and match everything จริงกับเบล nice A few moments later ฉันถ่ายแล้ว which one you want I can put ความอาหารนี่คือบุฟเฟ่นะ ถ้าแบบว่าเราอยากทานอะไรเราก็คือมาเอาตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็คือมุมของผักนะทุกคนอันนี้คือมุมของ หวานท็อปปิ้งไอศครีมต่างๆเห็นไหมคือบุฟเฟ่ที่นี้คุ้มมากมีคอฟฟี่แล้วก็ฮอตวอเตอร์ให้ทุกคนค่ะความเส้นให้ทุกคนเลือก เส้นมาม่าวุ้นเส้น เส้นเล็กเกี๊ยว ค่ะเลิศค่ะ อันนี้คือซอสที่เราเตรียมมาจากบ้านคทุกคน ซอสที่ทำมาเองจากบ้านซึ่งมีรสเผ็ด ตักใส่ จานไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่ไว้ในถุงกอบแก็บหลบคือ เนี่ยค่ะทุกคน สวยงาม เดี๋ยวเราจะมาทำการลงมือรับประทานอาหารกันนะทุกคนเริ่มจากการลงผักเลยแล้วกัน ใส่ลงไปเลย เราจะทำการทุ่มทุนลงไปเลยนะทุกคนทำการกรอกลงไปเลยค่ะ อันนี้คือเกี๊ยว การทานชาบูนะไม่ต้องเอาไว้นาน เรา เราแบบว่าเอาลงไปปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มทานเลย ไม่ต้องแช่โดยนานหนกเนี่ย เหมือนกับแบบนี้ แต่ว่าเราน่าจะมีชีส แต่เราไม่มีชีส วันนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วเอาไปหนึ่งสองสามสี่ ไม่เน้นสุกมากนะคะ แค่นี้ได้ละทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูจิ้มน้ำจิ้มค่ะ อันนี้คือน้ำจิ้มที่เราเตรียมมาจากบ้านทุกคน อร่อยมากทุกคน อันนี้คือยำวุ้นเส้นของ ่นนเลยจุดมันก็มีรสชาติแบบหวานๆ แต่ว่าเส้นจะเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยนะคะทุกคนไม่เท่าไหร่แล้วค่ะเธออยากได้วาซาบิปะยูนิดวาซาบิ Yeah. I h a it already. Really? Yeah. อร่อยมากทุกคน มันเลิศมาก ดาด้าชาบูชาบูทุกคนดีมาก หัวละ40ดอลเลิศ นดูความหอย อันนี้เรื่องหอยอะไรไปโดูเล็กมากคุ้ชมหอยลายค่ะโอ้ใช่ทุกคนอันนี้หอยค่ะหอยแมลงภู่ 太坑了。 ราคาทั้งหมด 82เหรียญค่ะทุกคนมื้อนี้ตีไปเลย 3,000 บาท กลับบ้านกันโอเคอ้ย thank you appreciate it อิ่มมากทุกคน นี่คือร้านนี้ค่ะจาด้าชาบูชา